พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุไข รถพลังงานไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ ใช่แล้วครับ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ โลกของเราจะต้องใช้รถพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนมาก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อไปครับ สวทช ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานไทย และหน่วยงานพัฒมิตรจัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุไข เพื่อให้ความรู้และผลักดัน เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน ภายในงานมีผู้ผลิตทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกำจัดของเสียอันตราย มาร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆอาทิเช่น เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคต ช่วยให้ความรู้และผลักดัน เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน ขับเคลื่อนงานวิจัย โดย n t e ทคสวทชและหน่วยงานพันธมิตร 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000